女士们、先生们，你们好，欢迎来到我们的纪念品商店。你好，女士，你们想要买什么？我想买一件男士的蜡染衬衫。您呢，先生？一条蜡染的领带。 สำหรับบทเรียนที่3ตอนที่1นี้ เป็นการสนทนาระหว่างคนขายของที่ระลึกและนักท่องเที่ยวสองคนผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคน คนขายของที่ระลึกกล่าวสวัสดี นักท่องเที่ยวทั้งสองคนกล่าวสวัสดีตอบพร้อมกัน คนขายของที่ระลึกถามนักท่องเที่ยวทั้งสองว่าต้องการซื้ออะไร นักท่องเที่ยวหญิงตอบว่าต้องการซื้อเสื้อบาติกสำหรับผู้ชายหนึ่งตัว นักท่องเที่ยวชายตอบว่าต้องการซื้อ เนคไทบาติก1เส้นสำหรับประโยค女士们、先生们，你们好，欢迎来到 แปลว่า ท่านสุภาพสตรี ท่านสุภาพบุรุษพวกท่านสบายดีนะคะ ร้านขายของที่ระลึกของเรายินดีต้อนรับค่ะสำนวน女士们先生们แปลว่าท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษคำว่า你们好แปลว่าพวกท่านสบายดีนะคะคำว่า欢迎来到แปลว่ายินดีต้อนรับสู่คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า the เป็นคำเชื่อมคำนามแสดงความเป็นเจ้าของ คำว่า纪念品แปลว่าของที่ระลึก คำว่า商店แปลว่าร้านค้า สำหรับประโยค你好女士แปลว่า สวัสดี คุณผู้หญิง สำหรับประโยค你们想要买什么แปลว่าพวกคุณต้องการซื้ออะไรคะ คำว่า你们แปลว่าพวกคุณ คำว่า想แปลว่าอยากจะ คำว่า要แปลว่าต้องการ คำว่า买แปลว่าซื้อ คำว่า什么แปลว่าอะไรสำหรับประโยค我想买一件男士的蜡染衬衫แปลว่า ผมต้องการซื้อเสื้อบาติกหนึ่งตัว คำว่าหัวแปลว่าฉันหรือผม คำว่า想แปลว่าอยากจะคำว่า买แปลว่าซื้อ คำว่า一件แปลว่าหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งอัน คำว่า男士แปลว่าผู้ชาย คำว่า的แปลว่าของ คำว่าลาเรนแปลว่าบาติก คำว่า เฉนเชนแปลว่าเสื้อเชิ้ตสำหรับประโยคนี้เนนเแปลว่า คุณล่ะคะ คุณผู้ชาย ในภาษาไทยอาจพูดเพียงแค่ว่าคุณล่ะคะ ก็น่าเพียงพอแล้ว คำว่า หนี แปลว่าคุณหรือท่าน คำว่า เนาะแปลว่าด้วย คำว่าเชี่ยเฉิงแปลว่าคุณผู้ชาย สำหรับประโยค一条拉染的领带แปลว่าเน็กไทบาติกหนึ่งเส้น คำว่า一条แปลว่าหนึ่งเส้น คำว่า拉染แปลว่าบาติก คำว่า 的แปลว่าของคำว่า领带แปลว่า เนคไท